การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่งคือการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีองค์ประกอบสำคัญ นั่นคือแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ ดังนั้นเกษตรกรควรทำความเข้าใจว่า ผืนดินของตนอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดแบ่งพื้นที่ไว้ 4 ลักษณะ คือ S1 เหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง S3 เหมาะสมน้อย และ N ไม่เหมาะสมเลย ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบและรับคำปรึกษาได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของตน แต่หากพบว่าผืนดินของตนอยู่ในเขต S2 เหมาะสมปานกลาง และ S1 เหมาะสมที่สุด เกษตรกรทุกท่านสามารถนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการปลูกข้าวที่จะได้รับชมต่อไปนี้นำไปปรับใช้เพื่อสร้างผลกำไร หยุดการขาดทุนให้กับอาชีพ ผลิตผลและครอบครัวของท่านได้ ณบัดนี้